สำหรับเมื่อนี้หนูนะขอเล่นเป็นสูตรเก่าเลยเนาะค่ะ สูตรที่แบบหนูนะหัดเล่นแรกๆเลยก็คือสูตรใต้ไม้ธรรมดา แต่ว่าเฮาบ่ตัดไม้ตอนที่งัวโดดเนาะค่ะกะมาลองบ้างเลยหลายสูตรเนาะว่า อันไหนมันดีบ่ดีเนาะโอเค สำหรับคนที่สงสัยเนาะค่ะ ว่าเป็นอย่างตอนที่งัวโดดเขาต้องตัดไม้ทิ้งมันเป็นการแกงงัวโดดเนาะค่ะเพราะว่าเขาต้องไปเริ่มเก็บไว้ไม้เนาะเออ แต่ว่าเขากะสามารถเล่นสูตรเก่าได้อะล่ะ จังไหวายมันก็สะสมอยู่ในอ่ออันนี้เขาอยู่แล้วเนี่ยแต่หนูนะบ่แน่ใจว่าฮะสมมติว่าเขาเปลี่ยนใหม่นี่มันจะเริ่มนับหนึ่งใหม่บ่เพราะหนูรู้สึกว่าพอแบบเขาเริ่มเปลี่ยนใหม่ปุ๊บ ไอ้ก้อนท้องเนี่ยระไว้ที่ว่าเขาสะสมมาเนี่ยมันหน่อยไหมมันไม่ได้หลาย คือตอนที่ว่าเขาเก็บแบบมาหลาย ๆ ก้อนหนานี่เลย เออไว้มา โอเคไว้ค่ะโอ้โหก้อนท้องเขาสี่ร้อยบาทบิ๊กวินค่ะ ค่อยๆเดินไป โอเคเจ็ดร้อยเดี๋ยวขออนุญาตอีกสิบไม่ก็แล้วกันหอดพันเขาจังปรับเอ่อปรับไม่โอ้โห เชี่ยหมาว่ะโคตรเอา สมแตก อื้มสมคุณสิบเข่าเนาะค่ะ โอ้โหโดนเข่าเทียเนาะเพราะว่า มันไม่ได้เข่าในงัวโดดอ่ะ มันเข่าแบบยู่ดี ๆ ตกลงมาเลยอ่ะ โอเค เดี๋ยวออโต้บูดนี่ดูนะปรับไม่เนาะ โอเคค่ะ เหลือพัฒนาไปขออนุญาตปั๊มไปเป็นสี่สิบบาทเลยก็แล้วกัน แล้วก็ออโต้สิบข้างขึ้นเก้าแล้วค่ะ ค่อยๆเล่นไป ไต่ขึ้นไปเรื่อย ๆ เกมวัวนี่สู้มือนี่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามัน มันปรับไปอะ แตกง่ายก็เก่าเนาะ โอเคสิบใบค่ะไปได้อีกเรื่อยๆ สำหรับผู้ใดที่มักเล่นเกมมัวนูนะแนะนำว่า ทุนลอยนี่ ถือว่าโอเคแล้วนะคะเขาสามารถปรับไม่ไปที่ 6 บาทแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปได้ มี 2 สูตรนะคะ6บาทกับ4บาทส่เล่นเป็นยังบาทก็ได้มันก็ประมาณนี้โอเค เออไว้เขาค่ะ เล่นไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะค่อยๆไต่ขึ้นไป เอากองมา โดด โดด โอ้โห สวยงามโดดมาแล้วค่ะ มา อันนี้ว่าเอา โอเคสมโอเคมาขอเต็มแถว ไว้มา เต็มแถว โอ้โห แม่งมาอันเดียว สภาพ โอเคตัวเมื่อกี้เสียดายอยู่นะว่าโดดแต่ว่าสมมาเดียวแบบเพราะแบบกดธรรมดา มันเสือกมาให้ โอ้โห โอเค โอ้โหขาดขาดสมก้อนเดียว เพราะว่าท้องมันมา มันมาขันเนาะค่ะ โอเค ค่อยๆเล่นไป ค่อยๆไหลไป อย่าว่า เออมาสะโพกไว้เขาโอ้โห เหลือสองร้อยสุดท้ายเอาก่อนท้องมา กระลังซีบอกว่าเบอร์นีกับเซาเนาะค่ะเปลี่ยนเวลาเล่น โอเคว่ะโอ้โหก่อนท้องมาแบบสิ เฮ้ยม้าแบบม้าแบบ จังหวะแบบซอยชีวิตเลยนะบิ๊กวินแตกค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาท เออไป โอ้โหกลับขึ้นมาคืนแล้วนะคะเมื่อกี้เก็บเบิร์ดเราเหลือประมาณสองร้อยบาทเท่านั้นเลย ไปปิดไม่โอ้โห สะโพกมาค่ะ สมมาค่ะยังไงเออไว้เขาโอเค โอ้โหบ่ค่อยแตกปันไหน เพราะว่ามันขึ้นขึ้นลงลงเนาะ แตกตัอันหน่อยๆอ่าฟองมาฟองมาอีกอะโอเคแล้ว สมมาค่ะ สวย โอ้โห ทองมาแบบซีดีว่ะ ทองมาที่ละแบบแถว 2 แถวดูแล้วค่ะ เมกาวิน 1,600 บาท สุดจัด เออ สมเขาโอเค2 0 0าขออนุญาตปั๊มใหม่เลยเนาะค่ะ เป็น 80 บาท ไป ไปแบบเร็วๆเลย สิบข้างแล้วค่ะ ก่อนท้อเขา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 เออเขามีกิจกรรมให้เล่นกันสมือแล้วค่ะสำหรับผู้ใดที่มักเล่นสล็อตก็สามารถมารับเครดิตฟรีไปเล่นได้เลยเนาะสำหรับคนที่ว่ามีทุนนั่นแหละโอ้โหก่อนท้องเขาอีกแล้วเฮ้ยก่อนท้องเขาโคตรดีก่อนท้องโคตรเอาโคตรมาเลย มาค่ะบิ๊กวินสสองพันี่ร้อยบาทโอเคหาพันแล้วโดดโดดโอ้โหก่อนท้องเขาโดดต่อเลยเฮ้ยมาว่ะเอาเต็มแถวมาเลย เต็มแถวมา เต็มแถวโอ้โหบอมา อี่ยังก็ได้ตอนนี้ขอแค่เต็มแถวคุณสิบมาสมมาสมมาสมมาโอ้โหบอมาตะพวกเอาเบิร์ตตอนนี้เอาเบิร์ตคุณสิบคุณสิบโอ้โหสวยงามมาแล้วค่ะสองพันสี่ร้อยบาท โอ้โหโคตรเอาโอ้โหได้หน่อยแต่ก็ยังดีกูไม่ได้เนาะค่ะสองพันสี่ร้อยบาทมาตะพวกเข่าคุณสิบค่ะโอเค 8 0สิบาทไป ขออนุญาตปรัใไม่เป็น 200 เลยค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะออโต้ 10 ครั้งไป โอเค โอ้โหมาอันแรกกับก้อนท้องเขาเลย 4,000 บาทมาแล้วค่ะอุ้ย แตกแบบจุกๆเลยรอบนี้ มาสะโพกมา ขออีก จังไหนโอเคสองมาสมมา โอ้โหเชี่ย โคตรเอาไปหมื่นหนึ่งปรับไปสี่ร้อยเลยค่ะสิบสิบไม่เออเขาต้องีิบอกว่าสิบบาท ป้าบอโอเคโดดโดดโดดโดดหูบโดดถ้าไม่สี่ร้อยโดดนะ ถ้าไม่สี่ร้อยโดดนะโอเคยาวาเออโอ้โหก่อนท้องเขาอีกแล้ว ไม่อีกแล้วค่ะเฮ้ยก่อนท้องมาดีว่ะ สองหมื่นด้วยค่ะ โอเค โอ้โหกองท้องเข่าต่ออีก เฮ้ย ก้อนท้อง แล้วกับกองท้องเข่าต่อไม่อีกหนึ่งหมื่นด้วยค่ะ โอ้โหโคตรเอา มาว่ะมาว่ะหืมมันมีมือหนูไหนหรือโอ้โหโคตรเอาไป อีกสิไม่โดด โดด โอ้โหบ่โดด สภาพ โดดเด้โดดเด้โอเค โดดมาแล้ว มา โอ้โหสวยงาม โอ้โห สมคูณสิบมาเลย โอ้โหมามาให้จังไหนวะ ตะโพกคูณสิบมา ตะโพกคูณสิบมา ตะโพก โอ้โหขาดอันเดียวเสียดายว่าเป็นอย่างค่ะ ไป โอ้โห โอ้โห โอ้โหโอ้พอโดดเราพอโดดเราลงเลยพี่เนี่ยบ่เข่าเลย เออตะโพกมา โอเคเก็บไว้สวยงามตะโพก โอเคตะโพกอีกค่ะ โอ้โหก้อนทองไม้อีกแล้วไม่หนูนะว่าหนูนะหมานกับก้อนทองนะก็บันอื่นนี่หนูนะไม่ค่อยไม่ค่อยหมานบันไหนเนี่ยเห็นปะก้อนทองไม้อีกแล้วเมื่อกี้โดดโดดโดดโอ้โหว่าโดด โอเคมาสมอ่ะหมดละไปขออีกสิบไม่สุดท้ายก็แล้วกัน มันหมาได้มา รอบนี้ขอมาโอ้โหคูณสิบสมคูณสิบมาค่ะโอ้โหโคตรเอาสมคูณสิบมาหลายรอบจัดเลยวั่นี้ เอองามเลยเนาะค่ะรอบนี้อ่ะโดดโดดโดดโอ้โหโดดอีกสวยงามโอ้โหสมคูณสิบเข่าลกกระโดดอีกมา ขอสมคูณสิบอีกรอบนึงว้าวบอมาให้ปะเจียมาอีกดิอ่ะสมมาอีกแล้วสมมาสมมา สม โอ้โห พวกเขา มาดิ เรานี้ยัง เอาสมอีกมา สม โอ้โห เป็นไงตะเลิดไปสองอัน แปลว่าเก็บไว้มาพอแล้วค่ะ โอเค มา เดี๋ยวกะ ขอพอซ้ำนี้กันแล้วกันเนาะค่ะ หนูนะเดมาหาหมื่นแปดพันสองร้อยหาสิบเอ้ยหกสิบห้าบาท โอ้โหโคตรสุดนะ ทุน777บาทเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวหนุ่มนักอะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตเนาะหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนักน้ำแน่เนาะค่ะโอเคเดี๋ยวจังไรเมื่อนี้หนูนักอะขอตัวลาไปก่อนแล้วพอกันไม่คลิปหนาเนาะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ